วัสดีคุณผู้ชมนะครับ ผมสอนกันโชคนะครับ กับรายการโหนกระสันวันนี้ เราจะมาเคลียร์ดราม่าเสกแกะกันนะครับ โอเคครับ ผมขอให้คุณนูตช่วยอธิบายเหตุการณ์คร่าวๆนิดนึงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมก็ตามข่าวนั่นแหละครับสอนมินเนี่ยนผมกลายเป็นแตกหมดเลยผมเนี่ยเสียค่ารายมินเนี่ยนไปกับหลายมานากว่าจะได้มาแต่ละตัว ตอนนี้กลายเป็นหนึ่งหนึ่งหมดเลยครับ ผมอยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้ผมเข้าใจครับ ก็อ่ะ คุณแม็กกี้ว่ายังไงบ้างครับไปเสกมินเนี่ยนเขาเป็นแกะหมดนี้ขอถามนิดนึงคุณตั้งใจหรือเปล่าครับ หรือว่าตอนนั้นทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ครับผมพี่สอนผมอ่ะก็แค่ซ้อมไล่เวทอยู่ในพื้นที่ของผมอ่ะเผ่าของผมอ่ะ ผมจะทำอะไรก็ได้ก็ถูกไหมเออผมก็แค่ไล่เวทใส่ไปแต่ทีเนี้ยใครจะไปคิดว่าไอ้ตะลุงบ้านี่มันจะเดินผ่านมาล่ะเฮ้ยอย่ามาหัวหมอนะเว้ยไอ้เผ่ากระจอกแล้วใครให้แกมีสิทธิ์ไล่เวทใส่มินเนี่ยนของคนอื่นวะ โอ้แล้วลุงมาพูดอย่างนี้ได้ยังไง ถ้าลุงไม่มาเดินผ่านแล้วมันจะเกิดเรื่องไหมล่ะ โอ้ยมันขึ้นเราเว้ยแล้วแกมีสิทธิ์ตรงไหนที่จะไปรายเวทใส่คนอื่นมงอ่าโอเคโอเคโอเค ก็ว่าแล้วลุงมีทางอื่นให้เดินต้องเยอะแยะแล้วลุงจะมาทำอะไรตรงนี้ล่ะเออ ทางอื่นมีต้องให้เงียบเลือกไป เดี๋ยวซัดร่วงทั้งคู่เลย ขอโทษครับคุณซอดผมจะเงียบแล้วโอเคโอโอ โอเคครับ ก็เดี๋ยวเมื่อกี้นะครับ มีทีมงานแจ้งมาว่าคุณนุชมีภาพเหตุการณ์ใช่ไหมครับยึดมือเลยอ่าใบนี้ใช่ไหมครับ คุณนุชใช่ครับ ใช่ครับไอไอไอนี้เลยครับ อันนี้เลยครับวีดีอาร์นี้เลยครับอืมโอ้เนี่ยครับการ์ดเวทมนตราไรเจ็ดเนี่ยนะครับใบนี้เลยครับ ที่ทำให้มินเนี่ยนผมกลายเป็นแก่หนึ่งหนึ่งอืม เดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์กันสักนิดนึงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่จริงแล้ว อ่า มินเนี่ยนด้านบนนี่เป็นมินเนี่ยนของคุณนูนใช่ไหมครับ ใช่ครับมินเนี่ยนผมครับเนี่ยคารายสูงๆทั้งนั้นเลยครับอืม แล้วจังหวะนี้คุณแม็กกี้ก็ไล่เวทมนต์แต่บอกว่าที่คุณซ้อมใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมครับคุณแม็กกี้อ่า ซ้อมอะไรเดือดร้อนขนาดนี้ครับซ้อมกันเดือดร้อนไปหมดเลย อืม โอ้ ผมไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้นะเนี่ยทั้งกระดาเลยเหรอเนี่ย โอเคครับ แล้วคุณนุชล่ะครับ จะทำอะไรต่อจากนี้ครับ ก่อนนั้นเลยครับพี่สอนอย่างที่เห็นครับ ผมเองก็ต้องกลับไปเตรียมมินเนี่ยนที่หมู่บ้านผมใหม่อีกรอบก็ตั้งใจว่าจะเดินทางไปที่อาร์เกอร์แลกให้ได้เลยครับ แต่ก็คงไปทางเดิมครับมันใกล้ที่สุด ก็หวังว่าจะไม่มีพวกเพี้ยนเพียนที่มาเสกมินเนี่ยนคนอื่นให้เขากลายเป็นแก่อีกนะครับนี่ไง ลุงไม่จบอ่ะ ถ้าไม่สบายใจเท้าหลัง ลุงจะไปอาเทแลกบอลเล่ทางอื่นสิครับ เออถ้าลุงถ้าคราวหน้าลุงยังจะมาทางเดิมเนี่ยแถวบ้านผมเรียกว่าคนตีแล้วนะ อย่างเงี้ยนะโอ้โหถ้าพูดอย่างนี้ไอเด็กนี่มาเจอกันหาสโตนสักตาไหมผมก็มาดิลุงสแตนดาร์ดผมาพร้อมบวกแล้วมาหรือจะเอาที่อารีนาที่เองถนัดก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าฮาร์ดคอร์เล่นเป็นโหมดเดียวเล่นได้ทุกโหมดเล้ยมาเลยลุงผมพร้อมบวกอยู่แล้ว ลุงเข้ามาท้าผมสู้เลย ไปเจอตอนนี้ดีกว่าต้องไปเจอหลังเดี๋ยว เจอหลังเวทีไปเจอผมแน่มาเลย เอาละครับแล้ววันนี้นะครับ โอ๊ยโอ๊ยเวลาของรายการผลข้าสานนะครับกับผมสอนกันโทษนะครับโอ๊ยนะครับ ได้บทลงแล้วนะครับถ้าอยากสนุกนะครับ แล้วก็อยากมันต่อนะครับ ก็เจอกันนะครับในส่วนส่วนเสริมล่าสุดใหม่นะครับ f a c t u r e in a r t e l e c เวลเล่นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวโอ๊ยลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ